สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้วนะครับนักศึกษาอยู่กับอาจารย์อาจารย์ธีรศักดิ์สังสีนะครับเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่5นะครับเนื้อหาในสัปดาห์ที่4นะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนภาษา HTML5 นะครับให้นักศึกษาได้รู้จัก ว่าภาษา HTML5 คืออะไรนะครับมีคำสั่งพื้นฐาน ต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับ ถามว่าทำไมถึงต้องมาเรียนรู้ภาษา HTML5 กันนะครับ ทั้งทางที่ในปัจจุบันมีเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆ มากมาย อำนวยความสะดวกในการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับ แต่นะครับนักศึกษาอย่าลืมว่าถึงแม้เราจะใช้โปรแกรมสเร็รูปในการพัฒนาเว็บไซต์ก็ตามนะครับ มีบางครั้งหรือมีบางอย่างที่โปรแกรมไม่สามารถ แสดงผลตามที่เราต้องการได้ ดังนั้นเราจึงต้องสามารถปรับปรุงแก้ไข หรือแม้แต่เพิ่มเติมคำสั่งเข้าไป เพื่อให้โปรแกรมสามารถแสดงผลตามที่เราต้องการได้นะครับ อันนี้คือความสำคัญของเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 4 เรามาดูหัวข้อกันบ้างนะครับ ว่าในเนื้อหาสัปดาห์ที่ 4 มีหัวข้ออะไรบ้างนะครับ หัวข้อที่1นะครับนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับภาษา HTML5 นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ที่ถูกนำมาใช้นิยมใช้กันเป็นกันอย่างมากนะครับ มันคืออะไร มันมีความสำคัญมีจุดเด่น อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปจากเวอร์ชันเดิมๆ นะครับ หัวข้อที่2นะครับ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 กัน ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้าง และในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 5 อาจารย์ใช้เครื่องมือตัวไหนในการทำแลบเพื่อฝึกปฏิบัติกันนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับ เป็นการศึกษาคำสั่งพื้นฐาน ของภาษา HTML5 นะครับ ว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง ถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ ต้องการปรับขนาดตัวอักษร เราใช้คำสั่งอะไรในการทำงาน เราจะได้เรียนรู้ในหัวข้อนี้กันนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับ ก็จะเป็นการใช้งานไฟล์มัลติมีเดียทั้งหลายนะครับ อย่าลืมว่าในการใส่เนื้อหาลงในเว็บไซต์ มันไม่ได้มีแค่ข้อความเพียงอย่างเดียวนะครับ เราอาจจะต้องการใส่รูปภาพ ใส่เสียง หรือแม้แต่ใส่ไฟล์วิดีโอเข้าไป เราก็สามารถทำได้นะครับ ดังนั้นเราจะต้องใช้คำสั่งอะไรในการใส่ไฟล์มัลติมีเดียเหล่านี้ เราก็จะได้เรียนรู้กันในหัวข้อนี้นะครับ หัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นการสร้างฟอร์มรูปแบบต่างๆนะครับ ซึ่งในตัวภาษา HTML5 มีการเพิ่มลักษณะของรูปแบบฟอร์มขึ้นมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เขียน หรือผู้ใช้งานนะครับ สุดท้ายนะครับ ก็เป็นการสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ ว่าเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 4 ที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาทั้งหมด นักศึกษามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับ เราก็จะมาสรุปในหัวข้อสุดท้ายกันเป็นยังไงบ้างครับ พร้อมที่จะเรียนเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 4 แล้วหรือยัง ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ